วัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะ เกนนะคะเสียงแหบหน่อยนิดนึงนะคะ วันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับ อีกเช่นเคยค่ะ นี่คิดว่าจะทำอะไรตรงนี้ทีอะที่พักดีกว่า เรือทุกคนเรือหายแล้วเราจะกลับบ้านยังไง เดี๋ยวขอเดินดูรอบๆหน่อยนะเจอ เจอจริงนะเนี่ย จะวัวแกไปหรือเปล่า listening to ตกทุกคนุกครับเราล่ะอ้อขึ้นไม่ได้ โอเค ขึ้นได้แล้ว มันก็ ไม่มีเงาตัวครับเราหาย ，OK，平衡被埋没了。 นมันจะระเบิดบ้านเราปะเนี่ยทำไงดีกินข้าวมีไหมเนี่ย มีแค่เื้กัน 哎，模特。 ตู้ตกน้ำอะไรเนี่ย 真讨厌。 เปิดนะออกไป ทุกคนมันจะระเบิดเลยอะ คนทำไงดี เราต้องเข้าร้านเราก่อน ด้วย แล้วก็อาหารสักนิดเดียว แครอทเอาไปด้วยขอบเคอก่ังหน่อยนะ เราต้องเอาไฟด้วย can จะดีไหมอ่ะทุกคน กว่านี่นะแม่ระเบิดบ้านเรา ส่ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยเราเราต้องเล่มนี้ออกจากเกาะนี้ก่อน อย่าเรื่องอันนั้นค่อยเคลียร์เรือเรา ใส่มันจะปักปักอะไร หารหมดเลย ียนพลาดต่อ คือกลัวทุกคนเรากลัวมากเลย มันใช้ผิดบล็อกอะ 嗯。 เาแบบไม่มีหน้าตาเพราะว่าเราไม่ได้เอาหน้าต่างมา มันไม่มี แข็งมากทุบอันเนี้ยทำไงดีอ่ะตั้งแล้วด้วย ทุบทุบทุบทุบทุบได้ยัง ได้แล้ว คือทุบออกมันจะไม่มีเลยเหรอ Mm-hmm. さんもなんかどうなってなんかどう กันค่ะ ทุกคน ที่จริงเราขี่เรือไม่เป็นนะ นี่เลยถนนเอามาสองเกิดมันหนึ่งเนื้อเอามาแปด ว้าวสำหรับแค่นี้ก็พอกันก่อนนะคะ บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะเก๊อเดแล้วอันนี้คืออีพีเท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่ว่าขอนอนก่อนละกัน ขบเปิดหาอะไรกินกันโหนี่เป็นเนื้อติดๆอ่ะงั้น เอา ดผิดเฉยทุกคนหยุดเอาเป็นโหมดชีสเรียบร้อยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโอ้โหช้าทันที นี่ทุกคนละกว่านี่คือร้านอาหารนะคะ Pick a tablet, Milo.